มารู้จักทรัพย์สินทางปัญญากันดีกว่า ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการคิดค้นจนทำให้เกิดมูลค่าขึ้นได้ หรือทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่ การที่ผู้ใดหรือคณะบุคคลใด ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น ออกแบบ สร้างสารรค์ และผลงานนั้นมีคุณค่า สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ปัจจุบัน ทรัพย์สินทางปัญญา นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และควรค่าต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า การประดิษฐ์คิดค้น กรรมวิธีต่างๆนั้น จุดกำเนิดของการได้มานั้น มาจากความคิดจากมันสมอง ผนวกกับระยะเวลาที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทรงคุณค่าเป็นที่ภูมิใจของผู้ประดิษฐ์ ดังนั้นด้วยเหตุนี้เอง ผลงานดังกล่าวจึงควรค่าแก่การคุ้มครอง จึงได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครอง โดยมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ให้การคุ้มครองในหลักการรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปจะคุ้นเคยกับคำว่า ลิขสิทธิ์ ซึ่งใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น2ประเภทที่เรียกว่า ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม industrial property และลิขสิทธิ์ copyright ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคใดในการผลิต ที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือที่เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบ แต่รูปร่างสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึง เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อ และถิ่นที่อยู่ทางการค้า รวมถึงแหล่งกำเนิดสินค้า และการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม